ฮะแล้ววันนี้เราก็จะมาเอ่อ reaction Nintendo Direct ของ E3 2021กันนะครับพี่เพิร์ดครับ ผม อืมเอ๊ะคราวที่แล้วเราได้ดูด้วยกันไหมนะใช่ไหมเราได้ดู Smash เวลาเขาประกาศตัวใหม่ในอ๋อ reaction แค่ Super Smash Bro ใช่ไหมฮะใช่ใช่แต่เลยคิดว่าวันนี้มันจะมีเกมอะไรบ้างว่าน่าจะมีแบบ Mario Party ใหม่ Mario Kart ใหม่แล้วก็มี Zelda ภาคสองมั้ง คือจริงๆ ตอนแรกเราจะไลฟ์กันใช่ไหมแต่ Nintendo ประกาศมา วันนี้พอดีว่าไม่ให้ไลฟ์ใช่ไหมใช่ เขาก็บมาแล้อกวมาแล้วแล้วรีแอคได้แต่ห้ามห้ามห้ามห้ามเปิดในหน้าจอมาแล้วมาแล้วเสียงแล้วก็ภาพด้วย ผมคิดเลยนะ คิดไว้แล้วว่าน่าจะต้องมีอ่าคิดว่า Switch Pro ครับ ใช่ใช่ถูกต้องเอ้ยเริ่มละฮะมาแล้วโอเคโอเคอินโทร Hello, everyone. I'm uh, Shina Takahashi, and I'll be your guide for today's Nintendo Direct. Hello, Nintendo I'm Yoshiaki Koizumi, to begin, please take a look at this video. This video ชอบการดีดนิ้วของเขานะเฮ้ย เหมือนจะเป็นอันนี้นะ Final Fantasy เจ็ดมั้งเอ้ยไม่ใช่ แกนอนไหมเหรอก็แกนอนโดนแกนอน เฮ้ยเฮ้ยเทคเคนโดนทำลายโอ้ผมไม่ใช่แฟนเทคเคนนะ เหมือนกันเลยไม่เคยดูเออแต่ผมเป็นแฟนสมัชถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นลุงลุงของพระเอก ทเคนครับ อ่า เอาจริงๆนะผิดหวัง เล็กน้อย ใช่ อยากได้แบบตัว Nintendo มาไม่ใช่แบบโยน โอ้โห โอ้โอ้ขออีกสักตัวได้ไหมม่ใหมาอีกสักตัวได้ไหม แคปตันเฟลเก o n ไม่ไม่เบื่อมาแบบ Power Up มั้ง เฮ้ยคืออะไรคือตัวงงอะนั่นนี่ฮะมันมันน่าจะเหมือนแบบ เซปิลอตที่มันแบบปีกได้เออใช่ใช่ก็โอเคนะก็ไม่แย่ ไม่ค่อยอิน โอ้ เคอร์บี้ เคอร์บี้ ได้อยู่ได้อยู่ You are Star Lord, leading a legendary band of heroes for hire in this thrilling action adventure game. Jump on a wild ride across the cosmos, overwhelm opponents with Star Lord's daring combat style, and encounter iconic and original Marvel characters. You'll call the shots for the unpredictable Guardians as you face cosmic threats to save the galaxy. You got this, probably. Marvel's Guardians of the Galaxy blasts onto Nintendo Switch October 26th. คือถ้าสมมติว่าเราไปดูที่เอ้ย Worms ถ้าสมมติว่าถ้าเอาไปเทียบกับที่เขาทำ Marvel Avenger มันไม่มันบักเยอะผมว่าดูดูดีกว่า Avenger นะเออดูดีกว่าก็ลองดูแต่ร์มส์ผมมาได้เล่นผมมาได้เล่นเกือบ15ปีแล้วเคยเล่นในคอมแบบตอนเด็กๆ ก็อันนี้น่าเล่นอันนี้ผมเล่นแน่นอน เออ อันนี้น่าเล่น แต่ทริปบอลฮอสปิทอลยังไม่ได้เล่น แต่ว่าอยากเล่นอันสมุดุดไวอ่อ๋อเหรอใช่แเราเล่น เราแบตหมดก่อนจะเล่นจบแต่ลด้านต้องเล่นในคอม Enrollment for Two Point Campus starts on Nintendo Switch next year. จดไว้จดไว้ผมดูเทรลเลอร์มาก่อนแล้ว E.T. วันแรกๆครับ a beloved series rolls into Aww. its 20th anniversary this year. Monkey Ball.อันนี้ผมไม่เคยเล่น เคยเล่นฮัมสเตอร์บอลคล้ายๆกันหรอเป็นแบบ best of ภาคก่อน ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ใช่เขาทำมันใหม่ เอ้ยหรือว่ารีมาสเตอร์อ๋อ remastered อ่าใช่ใช่อ่าโอเคโอเคเอ้ยแต่ว่าเล่นกับเพื่อนมันน่าจะสนุกดีนะใช่ฮะผมว่าน่าจะหัวร้อนนะแบบตกเนี่ยตกแล้ว <laughs> Go Bananas Win Super Go Monkey Ball Banana Mania rolls onto Nintendo Switch October 5th. October 5th. Okay. Ooh. It's a blast from Party's ooh, ooh, ooh, ooh. Past, and you're invited. Ready for oh, Mario, Mario Party. Party. Mayhem? Of course you Mayhem. are. It's a superstar collection of Mario Party boards and minigames. <gasps> Oh. อันนี้น่าเล่นนะ Wrap it up on five classic ฟรีหรือเปล่า boards from the eh? Nintendo 64 era, including Peach's birthday. จะ cake. DLC <laughs> Each board is packed ถ้า with เป็น zany events guaranteed to ไป keep you on your toes. And when we say zany, we mean it. Jump, connect blocks, and give facelifts in hilarious over-the-top minigames. <laughs> all of which support button controls. With 100 minigames from the ah. Mario Party series catalog, you can have a blast in this all-star fun fest. Here's a little party favor. All game modes work with online play. Even if you're partying solo, you can randomly match with other partygoers worldwide. Playing a board game online with friends? Save your progress mid-game, grab a snack, then resume the festivities. Stickers are also available for communicate with others. It's time to party in Mario Party Superstars. Mario Party Superstar เกมใหม่อ่ะใช่ฮู้ Pre-orders begin today on Nintendo eShop ต้องโดนซื้อ What did you think ผมซื้อแบบแผ่นเพราะว่าต้องสลับกันออกเล่นได้เกมนี้ I'd like to say one thing สี 3D 3DS เป็น 2D 3ds เป็น 3d ไม่แต่ว่ามันเป็นแบบ first person ก็คือไม่ได้เห็นตัวเองบอยก็เป็นอย่างนี้นะ เป็นแพลตฟอร์มเมอร์ก็โอเค ก็โอเค แต่ไม่เล่น ไม่เล่น ไม่เล่นไม่แต่เขาก็ขี้โกงนิดหน่อยนะที่แบบเขามีแบบในเทรลเลอร์เป็นเป็นเป็น 3D อ่า CG แล้วพอเขาโชว์เกมเพลย์กลายเป็น 2D so it won't be too long until launch. On that same day, we'll also be releasing a new game for Samus and the Emmy, the robot seen in the video. So, let Let's move on to more Nintendo Switch headlines. Yeah, Ooh, come on. move on. The Switch. Oh, familiar franchises return. Okay, okay, มาละมาละ Oh, <laughs> just dance oh, just dance ผมเห็นใน E3 น่าจะ Xbox ไปแล้วฮะ ใช่ปะไม่แน่ใจอ๋อไอ้ Dragon Ball Kakarot มันเป็นเกมเก่าเขาแบบทำเวอร์ชัน Switch ใช่ไม่คือมันไม่ได้เก่ามากมันออกมาประมาณปีที่แล้วมั้งเฮเราว่าอันนี้ก็น่าจะสนุกดีนะ คือแบบอันนี้ไม่น่าจะซื้อ แต่ว่าดูสนุกดีอยากให้มีเดโมก่อนนะอ๋อ แต่พวกเกม Exclusive Content แบบมาริโอไม่ค่อยมีเดโม Speed Golf Smack your ball and chase after it น่าเล่น uh, Outpace your uh. rivals with <laughs> special oh. dashes and special <laughs> shots Battle golf. duke it out over nine flag marked holes in an obstacle filled arena อยากได้โอดิซี่ภาคใหม่ Ready for the ride of a lifetime? อ๋อ Monster Hunter Story อันนี้พี่เพอจะเล่นไหมผม ไม่เล่นคือไม่เคยเล่นมาก่อนก็รอรอดูว่ายุ่นจะเล่นไหมผมว่าพี่ยุ่นเล่นครับ พี่ยุ่นเ็นแฟนบอยอ Monster Hunter อยู่แล้วแต่ผมไม่ค่อยอุ้ยคุณต้องวิ่งมาเก็บอะไรเงี้ยฟาร์มด้วยเหรอ แต่พวกที่เป็น turn based ผมเล่นแค่โปเกมอน Hey, is that an egg? Incredibly powerful Sinoga oh, is that egg? Incredibly powerful monsters. Oh, ito ba minigameแบบนี้ก็น่าจะดูแบบ น่าจะสนุกเหมือนอุลตร้าแมนครับอุลตร้าแมน Join up with friends for co-op multiplayer ah. quests and battles. Henshin. Buckle up, Ryder. <laughs> Real monster of an adventure. Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, Sword. Give me something, Nintendo. Here's a new game from the head. เฮ้ย Wario. มินิเกมหรือเปล่าชอบมากเลยนะ เออเหมือนกันเอ๊ะมินิเกมไวๆเมื่อก่อนเคยเล่นไหมใน Advance ใช่ในใน DS เคยเล่นภาคสวิชก็เคยเล่น My Company โอ้ใช่เฮ้ยมากลับมาแล้วผมเล่นตอนเด็กชอบมาก เอออันนี้น่าจะสนุก ชอบชอบ ชอบผมชอบวาเลียวที่เป็นแพลตฟอร์มด้วยนะที่มัน ตะลุยด่าน ข้างๆซูเดียครับอาสนุกแล้วว่าเล่นคนเดียวก็เฉยๆแล้วเล่นกับเพื่อนสนุกแน่ๆ Two people can play together at the ah. same time. Ah. Yeah. So play nice. At the same time. Okay, Gog. Not nice. <laughs> All right, you. Yes, you, the one watching this. Better get ready for some micro game mayhem. Micro game mayhem. The WarioWare Get It Together game I need, launches exclusively nah. on the Nintendo Switch system September 10th. Pre-orders begin today on Nintendo. โอ้ย September September 10th ก็ Pre-order begins today. <laughs> what you just saw was the trailer for WarioWare. WarioWare. Look at <laughs> what? Oh, this is uh, Shin Megami, Shin Megami Tensei 5. As a high school student living in Tokyo, your life is fairly normal. อันอันนี้ก็ turn base นะ แล้วก็มันคล้ายๆโปเกมอนด้วยก็คือเราแบบสะสมแบบ But that reality is ดีมัน upended อะไรเงี้ยแล้วก็ after เอา you มา get ต่อสู้กัน called into a dome. ชินมากามิเทนเซ The world is now transformed into a ห sprawling น้าตาคล้ายๆอ่า demon-infested ก็อ wasteland. ตอีเตอร์น่าสนใจ In this horror adventure game,

Mark. <laughs> These games and DLC are coming soon. Some even today. Some, Some today. today. Doom. Your war is Ooh. not over. Raise hell in the first campaign ผมไม่เล่นนะแต่ว่ามันก็โอเคนะผมเล่นไปชั่วโมงหนึ่งใน PC แล้วสนุกเพลงมันมาก As you eliminate ah. Hell's newest threats, launches uh-huh. on Nintendo Switch later today. สวิชมันน่าจะได้แย่ลงอ๋อโทนี่ฮอคส์เฮ้ยอันนี้ก็โอเค ไม่ซื้อแต่ว่าก็โอเคเอะไววัาเ่กผม ผมเล่นภาคในา l a y 3เล่นอยู่ อ๋อ โอ้ นานมาก เฮ้ยชอบมากเกมนี้ผมเล่นในคอมเคยสตรีมด้วย เป็นเกมอะไรอ่ะ เป็นเกม Third View เอ่ออฟสี่คนฮะดูยดันเจียน อ๋อ อันนี้มันพัซเซิลกับดันเจียนชนติ้ง Go it alone or team up with other daring adventurers in local wireless co-op and อารมณ์ประมาณอินเดียนาโจนส์ครับไปตามทุ่มต่าง ah, Expect the unexpected when strange brigade ๆเฮ้ยนี่มันเล่นวันนี้ได้เลยนะ It's a new adventure of cosmic proportions Oh, ไม่ได้คิด Mario ว่า the rabbits once again to restore order to the galaxy. Our heroes must stop a mysterious new evil from plunging the universe into chaos. Rabbit Rosalina joins them. โอ้พี่เพยเคยเล่นไหมไม่เคย Advanced War ชอบมาก มันเป็นเกมแท็กติกเออเหรอ เอ่อต้องต้องดูแต่ละตัวครับ แบบรถถังนี้ไว้ยิงเครื่องบิน รถถังนี้ไว้แบบ เดินไกลได้แต่ยิงเบา บางอันยิงไกลแต่ว่าเดินใกล้อะไรเงี้ย first two Advance Wars campaigns and Advance Wars 1 plus 2 Reboot Camp. Reboot. Marching on to Nintendo Switch this holiday. <laughs> Pre-orders begin today on Nintendo eShop. <laughs> the graphic look okay now. Okay, I have. Alright. This next segment will be our last announcement of the day. Last announcement? Please take a look. Zelda? Nintendo Switch Pro? Hey! Oh. Ah. ถูก เอล่นไชั่วโมงเล่นไปชั่วโมงเดยวอ้โะแค่นี้เหรอนึกว่ามันจะเป็นภาค2ไม่ใช่ expansion เอ่อสกายวอร์ดซ้อนใน V ป่ะครับ ใช่ ผมไม่ได้เล่นฮะเออผมก็ไม่ได้เล่นเหมือนกัน แต่ว่าใน อันนี้อ่ะในสตอรี่ของเซลดา a อันนี้ก็คือ ภาคแรกหมายถึงว่าคือแบบเป็นแบบต้นสตอรี่เลย น่าสนใจนะฮะแต่หน้าตามันดูแปลกนใช่ใช่ These w อ l l all be u เ r a v e l e d in this game. เลยเราเราอยากเล่นอันนี้มากกว่าอ่าไอที่มันแบบเขาต้องขึ้นเรือ ภาคชื่ออะไรนะ Next up Wind Waker Zelda Wind Waker อันนั้นไม่ใช่ Ocarina oh, Here's a little something you might like ไม่ไม่ไม่ This is a Game and Watch system that lets you play three oh. games in the Legend of Zelda series Wow. This year, the original Legend of Zelda game reaches its 35th anniversary อันนี้น่าจะ Breath of the Wild ภาคสองป่ะใช่ใช่ใช่อันนี้ภาคอย่างน้อยก็มีให้ออกมาดูนะมันก็คล้ายๆกับอันที่เขาปล่อยมาแล้ว โอ้ว้าวเฮ้ยแต่ก็ดูดีนะ เฮ้ยดูแขน ผมลำคาญที่เอ่ออาวุธมันชอบพัง ใช่ อันนั้นน่าน่ารำคาญอืมแค่นี้แหละพี่เพิร์ด แล้วก็แบบแกนันดอ์แบบไม่มีตัวตน around, e x p a n d e d ผิดหวังไหมครับ direct ปีนี้ like คือเอาตรงๆ คือใช่ครับผิดหวังนะครับ คือ Wario ก็โอเค Mario Party ใหม่ก็โอเค แต่ว่าแบบเมนไลน์เกมมันก็ไม่ค่อยมีอะไรเลย ผมว่าน่าแบบหลายคนน่าจะผิดหวัง ใช่ผมผมว่าจริง ๆ หลายๆคนน่าผิดหวังเลย แล้วก็แบบที่ผมคาดหวัง Nintendo Switch รุ่นใหม่ก็ยังไม่มาเนาะ เกมส่วนใหญ่ก็จะเป็น รีมาสเตอร์ อะไรเงี้ยด้วยฮะอ๋อมันมี Smash นะ แต่ว่าผมไม่ชอบ Smash ก็แค่เหมือน DLC เนาะอยากได้เกมใหม่เลย เกมภาคใหม่ ตอนแรกนึกว่าจะมีแบบพวก Mario Kart อย่างน้อยนะ เอ้ยแต่เราได้ Mario Party อันใหม่นะ ก็โอเค ผมไปว้าวกับพวกแบบ เกม PC มากกว่าพวก Battlefield พวก Dying Light Black f l a t อะไรพวกนั้นนะครับ And I'm here with Nate Bildorf. ผมให้คะแนน5เต็ม10ผมผมให้ประมาณนั้นแหละไม่ไม่เกิน5 4 5อะไร้โอเคครับผมโอเคครับผม เจอกันครับพี่เพิร์ดบ๊ายบายโอเค เดี๋ยวเจอกันใน Among Us เฮ้ยลืมลืมเปิดลืมประกาศเลยว่าพรุ่งนี้จะ Among Us พรุ่งนี้ปะไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่พรุ่งนี้วันพฤหัสไม่ใช่หรอโอเคครับผมได้ฮะโอเค ได้เลย เจอกันฮะ